ลักษณะความสำคัญของภูมิปัญญา ภูมิปัญญา มีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอด องค์ความรู้ดั้งเดิมที่มีในชุมชนในท้องถิ่น แล้วพัฒนาเลือกสรรและปรับองค์ความรู้เหล่านั้น จนเกิดทักษะและความชำนาญ ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ลักษณะของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทยเป็นลักษณะทั้งความรู้ ทักษะและความเชื่อและพฤติกรรม ภูมิปัญญาไทยเป็นลักษณะในเรื่องของความรู้ คือการถ่ายทอดความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการดำเนินชีวิตการทำมาหากิน ส่วนในเรื่องของภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนก็เช่น การเคารพนับถือผู้ใหญ่ แล้วคนกับธรรมชาติ ก็อย่างเช่น ในเรื่องของ ประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีลอยกระทงที่เรามีการขอขมาพระแม่คงคาขอขมาแม่น้ำและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็อย่างเช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา หรือประเพณีบุญบั้งไฟที่พูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องผี เรื่องแถน เรื่องเทวดา ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต เริ่มตั้งแต่การเกิด การแก่การเจ็บ การตาย การเกิดจะมีในเรื่องของตั้งแต่อะไรบ้าง คือการทำคลอด เราจะเห็นวัฒนธรรมการเกิดในสมัยก่อนอเด็กที่เกิดมาจะมีการตัดสายสะดือ การตัดสายสะดือในอดีต เราจะใช้แผ่นไม้ไผ่ที่เหลาบางๆ แล้วใช้ในการตัดสายสะดือ แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป เราใช้กันไกในการตัดสายสะดือ แล้วในเรื่องของความเชื่อเรื่องการฝังรก มีความเชื่อว่าการฝังรกโดยการห่อใบตองตึง หรือการนำเข็มจิ้มไว้กับรก จะทำให้เด็กนี้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมและการฝังรกไว้ที่บันไดบ้าน ใต้ฐานบันไดบ้าน จะทำให้เด็กอยู่กับเย่าพ่อกับเรือนเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ความรู้ตั้งแต่การเกิดของเราจนถึงการตาย ภูมิปัญญาด้านการตายเราก็ยังต้องพึ่งพาในเรื่องของภูมิปัญญา เช่นอะไรบ้างในสมัยก่อนเรายังไม่มีเมนเผาศพ การจะเผาศพแต่ละครั้งเราจะต้องไปหาฟืนเพื่อมาเผาในแต่ละครั้ง นั่นหมายความว่าภูมิปัญญาในเรื่องของการตายการเชื่อมโยงกับทางธรรมชาติ หรือความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการตายคือการเลือกพื้นที่ของการตั้งสถานที่เผาศพ อย่างเช่นคนแถบอีสาน จะใช้วิธีการเสี่ยงทายโดยใช้ไข่ การโยนไข่ไปแต่ละพื้นที่ถ้าไข่แตกตรงจุดไหน จุดนั้นคือจุดที่คนที่ตายได้เลือกแล้วว่า จะเป็นที่ที่เผาศพของเขา ส่วนข้อ 4 ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการ การปรับตัวและการเรียนรู้ ความอยู่รอดของบุคคลชุมชนและสังคม จะเห็นได้ว่าลักษณะของภูมิปัญญาคือการเรียนรู้การความถูกผิด ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันจนคัดสรรได้ดีแล้วว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะ อย่างในอดีตเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือภูมิปัญญา เรามีภูมิปัญญาด้าน การทำมาหากิน การจับสัตว์ คนในอดีตใช้วิธีการจับสัตว์ด้วยมือเปล่า เราจะพบว่ามันมีความยุ่งยากในการจับ เราจับปลาด้วยมือ มันมีความยุ่งยากแล้วเราจะทำยังไงล่ะ มีการพัฒนาเกิดขึ้น การใช้ไม้ในการจับสัตว์ จับปลา การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ การสร้างแห่สร้างอวนมาเพื่อตอบสนองและแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตนั้น จนในปัจจุบันเรามีสิ่งพวกนี้ไว้ใช้ ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญของการมองชีวิตและเป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ และข้อ 6 ภูมิปัญญาไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวเอง เพราะว่าภูมิปัญญาไทยในแต่ละพื้นที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง ของในพื้นที่ต่างๆ แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ลักษณะการดำเนินชีวิต ภูมิประเทศของสิ่งเหล่านั้นนะคะ และข้อ7ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลในการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญานอกจากจะแก้ไขปัญหา และก็สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันแล้ว ภูมิปัญญาจะต้องสามารถสร้างความสมดุลให้เกิดในสังคมได้ ก็อย่างเช่น ความสมดุลระหว่างคนกับคน การเคารพนับถือความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ หรือความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งที่เรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ สิ่งที่เหนือธรรมชาติ เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้นะคะ